สวัสดี ครับ ส่องพระใหม่กับเน็กแฟนพระนะครับ คลิปนี้นะครับผมมีรูปลอยนะครับ เป็นรูปเหมือนของหลวงพ่อเกษมเขมโก้นะครับ ซึ่งผมได้มาอยู่สองรุ่นด้วยกัน นะครับ ซึ่งก็จะ มีรุ่นที่ระลึก 60พรรษานะครับ อุปสมบทนะครับ แล้วก็จะมีรุ่นองลอยกระสับนะครับ รุ่นเกษมหนึ่งสีนะครับ เดี๋ยวมาติดตามชมเนื้อหากัน ใกล้ ๆ ชัด ๆ นะครับ เดี๋ยวมาชม รูปหล่อองค์ลอยนะครับ รุ่นทีละลึกหกสิบพรรษานะครับ อุปสมบทกันก่อน นะครับ เดี๋ยวมาดู กล่องใส่พระกันสักนิดนึงนะครับ จะเป็นกล่องเดิมๆเลยนะครับ รุ่นนี้นะครับจะเป็นกล่องสีครีมนะครับจะมีตัวอักษรสีทองบนพลาสติกใสนะครับข้างหน้าก็จะเขียนเป็นที่ระลึกนะครับ 60พรรษาอุปสมบทนะครับ องสี่วันที่ยี่สี่มิถุนายนวันที่ขออภัยครับ วันที่ยี่สี่มิถุนายนนะครับ สามหกหลวงพ่อกเกษม เขมโกนะครับสุสานไตรลักษ์จังหวัดลำปางมหาลาบนะครับเดี๋ยวมาดูด้านในเนี่ยด้านในนี่รองพระเป็น กรมยี่เนี่ยเป็นผ้าสีแดงเนี่ย กล่องสีแดงนี้เป็นเนื้อนวะครับเดี๋ยวมาดูด้านหน้าของรูปเหมือนนี่ครับ ของพระรูปเหมือนกันก่อนนี่ก็จะเป็นหลวงพ่อเกษมนะครับนางขาดสมาธินี่ ด้านหน้านี่ จะปั๊มเป็นพ่อเกษมเขมมะโกเนี่ยเดี๋ยวมาส่องกล้องกันสักนิดนึงเนี่ยดูกัน ใกล้ ๆ ชัด ๆ สักนิด นึง เนี่ย ไม่ชัดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับ นี่จะเป็นริ้วรอยนะครับของจีวอนเนี่ยเป็นริ้วๆเลยนะครับ สวยเลยทีเดียวนะครับหลวงพ่อเกษมเขมะโกเนี่ยมาดูด้านหลังกันต่อนะครับ นี่จะเป็นลักษณะด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเขียนเป็นหกสิบพันษานะครับสามหกนะครับสำหรับ ใต้ฐานนี้จะมีรอยตะไบนะครับแล้วก็จะมีโค้ดนะครับ เป็นโค้ดขอไก่เนี่ยมือผมดิ้นๆนะครับก็ขออภัยด้วยนะ มือมินิ่งเลยนะวันนี้เนี่ยนี่จะเป็นลักษณะของรอยตะไบแล้วก็โค้ดที่ตอกนะครับ เป็นกอไก่อยู่ในวงกลมนะครับ เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับของพระเกจินะครับอริยะสงนะครับ แห่งเตลนานะครับ หลวงพ่อเกษมเขมโก วัดถุสานไตรลักษณ์จังหวัดลำปางเนี่ยสภาพเดิมนะครับสภาพเดิมกล่องเดิมนะครับ เนื้อนวะรูปเหมือนที่ระลึกหกสิบพรรษาเนี่ยอุปสมบท หายากนะครับ รุ่นนี้นะครับไม่ค่อยมีแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งรุ่นนะครับ ที่ผมได้นำเตรียมมานี่ ซึ่งรุ่นนี้เป็นรูปลอยนะครับ เป็นเหรียญองค์ลอยนะครับ ขออภัยด้วยครับ เป็นองค์ลอยกระสาบนะครับ รุ่นกระเสมหนึ่งสี่เนี่ยเป็นเนื้อนาวะเช่นกันเนี่ยเดี๋ยวมาดูด้านหน้าของกล่องกันก่อนนะครับ เป็นกล่องสีครีมนะครับ พิมพ์เป็นตัวอักษรสีทองบนพลาสติกใส ก็จะพิมพ์เป็นองลอยกระสาบรุ่นเกษมหนึ่งสี่หลวงพ่อเกษมขีมโกสำนักสุสานไตรลักษ์ลำปางสิบสี่กุมภาสามแปดนะครับสองห้าสามแปด มาดูข้างในกันเลยเนี่ยรองพระด้านในเป็นสีเหลืองเนี่ย ขนาดของรูปเหมือนนะครับ องค์อยรูปเหมือนเนี่ยนะครับ ก็จะประมาณ เหรียญบาทนะครับ ขนาดของเหรียญนะครับ ขนาดของรูปรอยนะครับประมาณหนึ่งหนึ่งบาทนะครับ ลักษณะนี้ครับ มาเทียบกับเหรียญบาทนะครับ มาดูด้านหน้ากันนะครับด้านหน้าก็จะเป็นหลวงพ่อนะครับนั่งขัดสมาธินะครับผมจีวรนะครับด้านหน้าก็จะ เขียนเป็นหลวงพ่อเกษมเขียนมาโก นี่จะเป็นด้านข้างเนี่ยเดี๋ยวมาดูใบหน้าของท่านนิดนึงเนี่ยนะครับ ก็จะมีใบหน้านะใบหูของท่านนึงจีวรนะครับริ้วรอยนะครับต้องคมชัดนะครับของแท้ต้องคมชัดนะครับเพราะเกษมขีมะโกนี่มาดูด้านหลังเนี่ยด้านหลังก็จะ ด้านหลังจะเขียนเป็นครบหกรอบเนี่ย ออภัยครับ ครบเจ็ดรอบนะครับ ด้านหลังจะเขียนเป็นครบเจ็ดรอบ แล้วก็จะมียันนะครับ เป็นยันโชคลาภแล้วก็ยัน มหานิยมแค้วคาดนะครับอยู่ด้านข้างทั้งสองด้านเนี่ยมาดูด้าน ฐานเนื้อข้างหลังนี้จะเป็นโค้ดเนื้อจะตอกเป็นเลขหนึ่งสี่นะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีโค้ดอีกหนึ่งโค้ดนะครับ นะครับก็จะมีอีกหนึ่งโค้ดนะครับคล้ายดอกไม้เนี่ย รุ่นนี้นี่จัดสร้างโดยกองกระสาบ ธนารักษ์นะครับกองกระสาบเป็นผู้จัดสร้างนะครับเหรียญองค์ลอยรูปเหมือนนะครับรุ่นเกษมสิบสี่นะครับหนึ่งสี่นะครับอริยสงฆ์แห่งแดนล้านนานะครับจังหวัดลำปางนะครับวัตถุมงคลของท่านนี่มากมายหลายรุ่นด้วยกันนะครับมีตั้งแต่ราคาหนึ่งร้อย ไปถึงหลักแสนนึงหายากแล้วนะครับรุ่นนี้นะครับ รุ่นนี้นี่เล่นหากันที่หลักพันแล้วนะครับเนื้อนวะ คลิปหน้านะครับ มีพระรุ่นไหนเกจิท่านใดนะครับ ที่ผมจะเอามานำเสนอนะครับก็ฝาก FC ทุกท่านกดติดตามด้วยนะครับ ส่งพระใหม่กับเน็กแฟนพระนะครับ คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ